Thank you. การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย การออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับเด็กในการแสดงนาฏศิลป์ จะใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายตามความเหมาะสมกับชุดการแสดงนั้นๆ เช่น นุ่งผ้าจงกระเบน ห่มสบายและสวมชุดไทยต่างๆ หรือแต่งกายตามแบบพื้นเมืองของท้องถิ่นนั้นๆ การแสดงตามแบบพื้นเมืองของภาคเหนือ ผู้หญิงจะสวมผ้าสิ้นยาวกลมเท้า เสื้อแขนยาวคอกลม ห่มสบาย นิยมกล้าวผมมวยสูง ประดับด้วยเครื่องประดับเช่น ดอกไม้ไหว ปิ่นแม่แจ่ม ปิ่นจ้อง และดอกไม้เป็นต้น ผู้ชาย สวมกางเกงสะดอหลากสี เสื้อแขนยาวคอกลม บางครั้งจะใช้ผ้าโพกศีรษะเพิ่มเข้าไป การแสดงตามแบบพื้นเมืองภาคกลาง ผู้หญิง สวมผ้าจงกระเบน หรือผ้านุ่งจีบหน้านาง เสื้อแขนยาวคอกลม ห่มสบาย เครื่องประดับศีรษะ นิยมใช้เกี้ยว ผู้ชาย สวมผ้าจงกระเบน เสื้อคอปาดแขนสั้น หลากสี มีลวดลาย นิยมใช้ผ้ามัดเอว หลากสีคาดทับด้วยเข็มขัด Thank you.